มาครับผมกราบสวัสดีสวัสดีเพื่อนกันด้วยนะวันนี้นะเพื่อเรามาต่อกันกับเกมน้ำเต้าปูป่าของชานค่าย PG กันนั่นเองนะครับผมมามามามาจัดกันเลยเพื่อไม่รอช้าจัดไป แล้ววันนี้ก็พกทุนมาเบาๆหนึ่งร้อยบาททั่วนะเพื่อนนะมามามาจัดกันเลยดีกว่าจัดทุนเบาๆพอนะเพื่อนเอิ่มสักหนึ่งบาทแล้วกันหรือสองบาทดีกว่าเพื่อนผมว่าหนึ่งบาทดีกว่า จัดไปจัดไปมามามามา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 แต่ดูทรงแล้วไม่ค่อยจะแจ่มเท่าไหร่นะเนี่ยเริ่มมาไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เลย เริ่มเงียบเริ่มมาก็เงียบเหงาเลยไหลไปดิไหลไปดิไม่ไหลซะด้วยไม่ไหลซะด้วยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย เออไหลครึ่งกราฟไปโหแต่มีตัวเบาๆนะมันมันต้องอย่างนี้นี่โหน้ำเต้าครึ่งกราฟไปเพื่อนจัดไปดีไหลต่อด้วยกาจะไปไงต่อ แล้วไหลต่อหรือเปล่าหูจะไปต่อยตอนนี้สักหน่อยแต่รางวัลก้อนใหญ่ก็โตก้อนแรกมาแล้วครับผมซุปเปอร์ไม่กลับไป126 บาทนะเพื่อนนะเอาเรื่อง เอาเรื่องมามามาไปขอยขยับเบ็ดกันเลยเบ็ดห้าเลยเพื่อนเบ็ดหนึ่งมันไม่สะใจนะเพื่อนนะมาอีกเพื่อนมาอีกเออไปดีวะไปดีวะ มาสวยๆดีมาสวยๆดีปูไปไงต่อไปไงต่อไหลลูกหไหลถือว่ามาดีอยู่เหมือนถือว่ามาดีอยู่ครับผม จัดไปดีแล้วสเก็ตเตอร์มาหรือเปล่า จังหวะนี้ฟีสปินขออีกหนึ่งตัว เรียบร้อยเข้าฟีจนได้นะเพื่อนนะเข้าฟีจนได้จัดไป ขอไหลไหลขอไหลไหลไม่ต้องแตกหนักแต่แตกแบบต่อเนื่องก็ดีกว่านะ เออไหลต่อเลยกุ้งเลยกุ้งมาไหมกุ้งกุ้งมาจัดโอ้โหกุ้งไม่ไหลแล้วเพื่อน มา มาขอดีๆขอดีๆต้องอย่างนั้นไปไงต่อ ไปไง ต่อ ไหลหรือเปล่า ไหล ไหลไปดิครับ ไหลไหลไปดิครับแล้วไปยังไงต่อจังหวะนี้กำลังมาดีเลยกำลังมาดีเลย แล้วในฟรีเกมนี้ตัวคูณแจ่มๆซะด้วยจัดไปดี จัดไปดีไหล ๆ ไหลอย่างนั้นแหละ แล้วปลามาไงปลากระกุ้งก็ได้มา ปลาก็ได้ โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวปลาก็ได้กุ้งก็ได้ โอ้โห ไม่ใช่ตรงนั้นนี่ไปช่องแรกดิชิดโค ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไปกันต่อเออ มาว่ะมาว่ะแม่งแตกดีจัดแม่งแตกดีจัดปลามาปลามาอย่างนี้แหละ กุ้งมากุ้งน้ำเต้า กุ้งน้ำเต้า จัดไปไหลๆไปเพื่อนจัดไปคูณ10ไปแล้ว จังหวะนี้คูณ11ไปแล้ว หูไหลๆจริงไหลๆจริงไหลจัดมาดีจัดจัดครับผมบอกได้เลยว่า ทรงมาดีจัดจัด สวย ตัวคูณแบบจังหนับเลยนะเพื่อนจังหวะนี้ ตัวคุณแบบจังหนับโอ้โห จะไม่แตกแล้ว เฮ้ย ไม่ดีไม่ดีแล้วส่งไม่ดี ส่งไม่ดีแล้ว กูว่าแล้วหมดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อได้มา 144 บาทนะผมถือว่าได้อยู่นะ เบ็ด5ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเพื่อไป ขอยาขอยาเบ็ด10 เลย เบ็ด10 เนี่ย เบ็ด10 ขึ้นไปนี่ค่อยสะใจหน่อยนะเพื่อนนะ จัดเปลี่ยบอลไม่สะใจจริง สะใจไหมละมึง สะใจไหมละมึงสะใจเลยเช็ดโคกไม่แตกเลย อะไร เออ มันต้องอย่างนี้ดิวายมา วายมางี้แจกเลย สวยหลายๆไปเพื่อนหลายๆไปคิวว่าไงคิว คิวไม่มาแม่งเจเข้าเฉยมาทำไมวะนะแล้วเจมาเป็นแถวเลยนะ เออ วายช่องสองไม่ทำเราผิดหวังอยู่แล้วเพื่อนไปไหลไป โอ้ยไม่ไม่ไหลอีกแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาไม่เอาไม่เอาไม่ ออสเก็ตเตอร์มาโอ้โห ต้องมาแล้วจังหวะนี้ มันต้องมาอย่างแรกไม่ให้ลุ้นขนาดนี้อ่ะผมว่ามาผมว่ามาโอ้โหยังไม่มาอีกเหรอเอาดีเอาดีมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเรียบร้อยหนึ่งตัวจัดไหมหนึ่งตัวก็ยังดีนะ อีกหนึ่งตัวไหมโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้ลุ้นกันอีกยังได้ลุ้นกันอีกสี่ตัวไปสี่ตัวไม่มาแล้วนะมันไม่เป็นไรแต่ก็ได้เข้าสี่เกมเหมือนเดิม จัดไปดีจัดไปดีอย่าให้เสีย จัดไปอย่าให้เสีย เออคือตาไป ครับผมจังหวะนี้ ถ้าใครอยากตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะเออเนี่ยมันดูดีมันไหลดีขนาดนี้ไม่ เล่นได้หรอเพื่อนถามจริงเกมเนี่ยเกมนี้มันไหลดีจริงโอ้โหรู้เรื่องดอกนี้รู้เรื่องแล้วไหลต่อไหมแล้วไหลต่อไหมต้องอย่างงั้นปลาตัวเล็กตัวนั้นเอาหมดตัวเล็กตัวนั้นเอาหมดจ้าบอโอ้โหเอาวะเอาวะส่งมาดีจัดจัดเพื่อนหูไหลดีจริงไหลดีจริงเก็บตัวคูนะถือว่าเป็นการเก็บตัวคูณไปมามามามา าดีจัดๆเพื่อน ตามมาในเมนให้ปังหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะ มีโปรลับให้ตลอดนะครับผมย้ำว่าเมนให้ปังหมุดเท่านั้น ไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อนระวังโดนโกงกันด้วยนะครับ เออ โอ้โหไม่ไหลดีจัดไม่ไหลดีจัดจริงเพื่อน ดูดิ ถึงจะไม่ได้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโต แต่แบบไหลอย่างนี้ ผมก็ชอบนะเพื่อนนะ เน้นแตกแบบต่อเนื่องนะครับผม แต่อย่างนี้เริ่มไม่สวย อย่างนี้เริ่มไม่สวยนานไง หมดกองอีกแล้ว อะไรกันครับ นี่อะไรมา268บาทถือว่าได้อยู่แหละ ไปขอญาตไปเบ็ดสักสามเลยละกัน30 ไปเลยนะเพื่อนนะจัดไป โอ้โหขึ้นกราฟไปตอนนี้แล้วเคมาโอ้โหเขียวเต็มกราฟเลยแต่ไม่เหมือนกันสักตัวเช็ดคกเมื่อกี้เขียวเต็มกราฟแล้วจังหวะไหนฟรีสปินมาแล้วสองตัวขอยหนึ่งตัวไปเข้าฟรีเกมอีกแล้วขอยหนึ่งตัวไปเข้าฟรีเกมอีกแล้วโอ้โหไม่มาวะเออวายมาเงี้ยสวยวายมาเงี้ยสวย ไปกันต่อไปกันต่อ ฮึบ ฮึบ โอ้โห มาว่ะ มาว่ะ ปลามาจังหวะนี้ไหลไปดีไหลไปดีโอ้โหเขียวมาเต็มกราฟอีกแล้ว แต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันเลย มึงจะมาเขียวทีมมึงก็มาตัวเดียวกันหน่อยดิวะ เออเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยเต็มกราฟอัะเนี่ยเนี่ยโอ้โหฟิลิปปินมา ฟิลิปปินมาสองตัวแล้วมาจัดมาต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ย ฮึบ ฮึบ โอ้โห มันจะไม่มาจริงเหรอวะคือมันให้ลุ้นหามันจะไม่มาจริงเหรอเนี่ยอะไรกันครับนี่อะ เออไปดิวะมันนี่มาอีกแล้วไม่แล้วเพีะบินมาสองตัวอีกแล้วมันต้องมาแล้วล่ะจริงมันต้องมาแล้วเพื่อนฮึบฮึบกูถามจริงเนี่ยมันมาอีกแล้วแม่งมากวนตีนผมหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนคือมันมากวนตีนผมปะเนี่ย โอ้โหแม่งมากวนตีนกูจริงๆนะเนี่ยเกินไปเกินไปพีจีทำกันเกินให้กูลุ้นไม่รู้กี่รอบฟิลิปปินเนี่ยโอ้โหเซ็งเลยเพื่อนผมเซ็งจริง เหมือนโดนแกล้งนะเพื่อนนะเมื่อกี้ เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อเว้ยฮึบเริ่มแตกเบาแล้วเริ่มแตกเบากูเริ่มได้กลิ่นแปลกๆ เริ่มได้กลิ่นตุตุเหมือนจะเกลือยังไง ก็ไม่รู้เหมือนจะหมดตู่นะเพื่อนเอาหน่อยดิวะเฮ้ยแต่แต่ตัวเบาๆอย่างนี้ไม่ไหวนะแต่ตัวเบาๆอย่างนี้ไม่ไหวเด้อเออมาหน่อยมาหน่อยไหลไปดิไม่ไหลด้วยไม่ไหลด้วย เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อย เออ ไปดีวะไปดีไหลไปดีเพื่อน มันไม่ไหลเลยเพื่อนอะไรกันครับเนี่ยฮึบโอ้โหเหลือสิบสี่บาทมา หมดเป็นหมดมาหมดเป็นหมด หมดเป็นหมดครับผมไป เอาให้หมดเอาให้หมดมาสี่บาทสุดท้ายพริกหรือเปล่าพริกน้ำปลาหรือเปล่าจัดมา โอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่เพื่อนยังได้อยู่สองบาทก็เอาไว้สองบาทก็เอามาเผื่อจะพลิกเกมได้นะเพื่อนนะ